นักเขียนชาวอเมริกันเอเชียเอมี่แทนมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับแม่ชื่อเดซี่มีครั้งหนึ่งเดซี่เอามีดจ่อคอเธอและขู่จะฆ่าเธอ ตอนเธอสองคนทะเลาะกันเรื่องแฟนใหม่ของเอมี่เดซี่ขู่จะฆ่าตัวตายบ่อยๆ และเคยฆ่าตัวตายครั้งหนึ่ง แต่ไม่สำเร็จ เพราะหวังจะไปอยู่กับแม่ที่ฆ่าตัวตายเหมือนกัน เอมี่แทนโตมาพร้อมความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนและเป็นพิษกับแม่ ซึ่งเป็นอันตรายกับชีวิตและสร้างความเจ็บปวด สิ่งที่น่ากลัวสำหรับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษคือ สัญญาณของมันไม่ได้มองเห็นชัดอยู่เสมอ ที่จริง ผู้หญิงบางคนไม่ทราบว่าตนมีความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์กับแม่ จนกระทั่งเธอโต หรือบางที จนกระทั่งสายไป มีความตึงเครียดบางๆ ระหว่างคุณกับแม่มาโดยตลอดหรือเปล่า แต่คุณไม่รู้ว่าทำไม คุณมักจะรู้สึกกลัวแม่ใช่ไหม นี่คือ6ประเภทความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ระหว่างแม่และลูกสาว 1. เพื่อนสนิท นี่คือเมื่อแม่คำนึงถึงการเป็นเพื่อนสนิทของลูกมากกว่าการเล่นบทผู้ปกครอง คนเป็นแม่ทราบทุกรายละเอียดทุกอย่างในชีวิตลูก แม้เธอจะให้การสนับสนุนทางอารมณ์อย่างดีเยี่ยม เมื่อลูกเติบโตและอยากไปใช้ชีวิตเอง อยากทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง แม่ก็ยังตามจนหน้าอึดอัด ในความสัมพันธ์แบบนี้ ลูกมีน้อย ที่จะได้รับการปลูกฝังวินัยจากแม่ และสร้างทักษะชีวิตจริง ๆ ได้ยาก เพราะไม่ได้รับการชี้แนะ 2. เจ้านายกับลูกน้องนี่คือเมื่อแม่ต้องการควบคุมและบงการชีวิตลูกสาว แม่มักมีข้อเรียกร้องมากมายเข้มงวด ใจแคบ และคาดหวังให้ลูกทำตามกฎและความคาดหวังของแม่ แม่มักขาดความเข้าใจและกดดันลูกให้เป็นเด็กดี ลูกมักรู้สึกว่าตัวเองต้องสมบูรณ์แบบเพื่อให้แม่เห็นชอบ จะต้องทรมานกับปัญหาความภูมิใจในตัวเองต่ำ และกลัวคนอื่นปฏิเสธและตัดสินอย่างมาก ยิ่งเมื่อลูกโตขึ้นเธอก็ยิ่งโกรธแม่ และมักจะตอบโต้ ไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือทำอย่างเงียบ 3. คู่แข่ง ในความสัมพันธ์แบบนี้ แม่เห็นลูกเป็นคู่แข่งหรือเป็นภัยคุกคาม ถึงแม่จะดูเหมือนให้การสนับสนุนลูก แต่ภายในแม่รู้สึก ไม่มั่นใจ เมื่ออยู่กับลูก แม่มักเปรียบเทียบตัวเองกับลูกว่า ใครสวยกว่าผอมกว่า ฉลาดกว่า หรือประสบความสำเร็จมากกว่า แทนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์บนฐานความเข้าใจและการยอมรับ ลูกมักรู้สึกอยู่ภายในว่าถูกทำร้ายและไร้ค่า 4. ความสัมพันธ์สลับบทบาท นี่คือแม่คาดหวังให้ลูกเล่นบทผู้ปกครองและคอยอยู่ช่วยเธอ ความสัมพันธ์นี้เป็นไปข้างเดียวและลูกรู้สึกถูกทิ้ง ถูกใช้และถูกเมิน แม่คิดแต่เรื่องที่ตัวเองต้องการ และทำให้แน่ใจว่า เธอคือคนที่ได้รับการดูแลจากลูก ในวัยเด็กลูกจะเรียนรู้ว่า เธอต้องเสียสละตนและให้ความสำคัญกับผู้อื่นก่อน เมื่อโตขึ้นเธอมีปัญหาความภูมิใจในตัวเองต่ำ และปฏิเสธคนไม่เป็น สร้างขอบเขตที่เหมาะสมไม่ได้ 5. ไร้ตัวตน ในความสัมพันธ์นี้แม่อาจจะไม่อยู่สนับสนุนทางใจ และหรือไม่อยู่ด้วยทางกายกับลูกเลย ถ้าแม่ไม่อยู่ด้วยทางใจ แม่อาจถอน หรือไม่ให้ความรักกับลูกสาว และไปให้ลูกอีกคน ถ้าแม่ตัดสินใจไม่อยู่ เธอก็ไป และยกลูกสาวให้ผู้ปกครองทางสายเลือด หรือผู้ปกครองอื่น ๆ ที่ดูแลลูกได้ ลูกมักไม่ได้รับคำอธิบายหรือบทสรุปว่าทำไมแม่ถึงไป และมักโตมากับความรู้สึกว่างเปล่า 6. เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่เป็นความสัมพันธ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ระหว่างแม่และลูก ลูกสาวไม่รู้เลยว่าแม่ดีหรือแม่ร้ายจะปรากฏตัว เธอมักจะเจอกับอาการเดี๋ยวดี เดี๋ยวร้ายและกลัวแม่ แม่มักทำตัวดีในที่สาธารณะเวลามีคนอยู่ด้วยเธอแสดงเป็นคนใจดี ยิ้มและแกล้งปกป้องลูกสาว แต่พออยู่กันตามลำพัง แม่ก็แสดงท่าแท้ แม่มีท่าทีไม่เห็นหัว เมินเฉยและเย็นชา ในความสัมพันธ์นี้ แม่แค่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดียามจำเป็น และล้มเหลวในการเชื่อมโยงกับลูก ประเภทไหนของความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์นี้ที่เหมือนคุณ เรารู้ว่ามันยากแค่ไหนที่จะคุยเรื่องพลวัตครอบครัวที่เป็นพิษและเราต้องการเป็นพื้นที่ปลอดภัยและไม่ตัดสินสำหรับคุณ กรุณาแบ่งปันเรื่องราวของคุณข้างล่าง และอย่าลืมกดติดตามสำหรับเนื้อหาถัดไปจากไซต์ทูโก และกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณที่ติดตามค่ะ